ล่าสุดไปป้นสูตรอีปานมา เออเดี๋ยวที่ร้องเล่นมืออื่นเล่นกันแล้วกันสำหรับมื้อนี้เอาเป็นสูตรเก่าดั้งเดิมของเขาไปก่อนนะคะนั่นก็คือสูตรไต้ไหมเนาะของอีปันกับไต้ไหมคือกันนั่นแหละแต่ว่ามันเออเก็บไว้เนาะค่ะ มา เดี๋ยวเขาปรับไม่กันเลยเป็น 10 บาทเนาะค่ะ โอเคร้อยแปดสิบเอ็ดบาทเนาะตอนนี้ ลิปไม่คือเก่าเนาะค่ะสำหรับผู้ใดที่บอทันในเข่ากุ้มเล่เอะแก้มนี่นะก็แนะนำว่าให้เข่ากุ้มเลยเนาะค่ะ เพราะว่าในกลุ่มเขามีกิจกรรมให้เล่นสวยงามมาแล้วค่ะก้อนท้องโอเคก้อนท้องมาแล้วค่ะ200 บาทมา เป็น300แล้วเนาะค่ะสำหรับกลุ่มเทเลแกมเนาะเออเขามีเครดิตฟรีให้เล่นเนาะค่ะสำหรับผู้ใดที่บอมีทุนจะสามารถเข้ามาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเขาได้เลยนะคะไปปรับไปเป็น20บาทเนาะโอเคสิบไปคือเก้าค่ะ ค่อยๆเล่นไปค่อยๆไต่ไปกันแล้วกัน เออ มาดิ มาดิ มาดิโอ้คเชี่ยเหลือ87 บาท ไป กดมือค่ะ ห้าบอดี้เดียวนึงนะจะ เอ่อ เปลี่ยนเวลาเล่นกันแล้วกันเนาะ เออ หมดแล้วเนี่ยโอ้โหยี่สิบบาท หมดละเฮ้ย โอ้โหเชี่ยมาว่ะเหลือสามบาทเนาะค่ะ หากหากว่าพวกเขานี่ ก็คือตั้งใจว่าสิไป เอ่อ เล่นเวลาอื่นแล้วเนาะ โอ้เสือเขาเสยดีนะ มันไม้ฮาบอมาไฮนิกอะน่าจะต้องเป็นช่วงอื่นแล้วค่ะเออสำหรับเวลาตอนนี้สำหรับเวลาตอนนี้กับสิบโมงแล้วค่ะเหมือนตอนสิบโมงเนาะตื่นบทันเก้าโมงไหมโอเคเกือบหมดแล้วอ่ะเมื่อกี้เหลือแค่สามบาทอะก็คือไม่สุดท้ายห้ามพวกเขากันเออสองมาสองมาได้สมแล้วค่ะ เสือเต้น วยอีกอันเดียว อีกอันเดียวโอ้โหสวยงาม มาละค่ะคุณสิบเป็นหกร้อยบาทเนาะ โอเค หวานๆเลยบิ๊กวินแตกแล้วค่ะช่วงนี้อืมลมาไม่ค่อยเห่าเนาะ มีคนทักมาทำนะว่าเป็นคนเบลเลล้มาขออนุญาตปรับไมค์ก่อนนะคะหนึ่งพันแล้ว ไปปรับเป็นสี่สิบบาท โอเค ถามว่าเป็นอย่างูุเรศโลมาเหรอตี มันไม่ค่อยเข่าอ่ะมันอาจจะเข่าแหละ แต่ช่วงนี้หนูนะไม่ได้เล่นโดนแล้วก็เลยแบบ เออปล่อย ๆ ไปก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวเขามา เล่นพี่จีเอาก็แล้วกันเนาะค่ะหลังๆมันนี่โลมานี่ไม่ค่อยแตกเนาะ บวกกับที่ว่าเวลาหนูนะเล่นอ่ะ หากสมมติในฟันสิงโตพวกโบนัสพวกอีหยังเสียเป็นเลือกได้จะโลอ่ะเป็นนี่อย่างกับโบหู เออ สังเกตบอจนได้ฉายาแบบหนูน้าสามโลอ่ะ ฟันยังไงก็ได้จะโล เลือกจังไหนแบบหากเลือกได้ดาบ อ่ะสิงโตโดดเออนี่สิงโตมาซบเสือ โอ้โหสวยงามมากว่ะคุณสิบตัวย่างสวยเลยอันนี้เฮ้ยโคตรสวย โอ้โหบิ๊กวินแล้วค่ะหนึ่งพัร้อยยี่สิบบาทดีนะมีแต่โพกมาน้ำเออโอ้โหร้ายแบบ ไว้โคตรงามอะ่ะ ปัญหาแล้วค่ะตอนนี้ ไปเห็นตอนแรกก็แล้วกัน ตอนแรกว่าจะปรับไม่ดีบอที่จริงมันปรับไม่ได้อยู่นะ สวยบอมาแล้วโอ้โหเออสิบโมงไม่ค่อยเวิร์กวันไหนวะสิบบาทเออ อย่างหนูนะค่อยรู้สึกว่ามันแบบกระตุกกระตุกวับวับตั้งแต่พวกนี้ไหมหรือมันเป็นน้ำเน็ตหนูนะวะช่วงนี้เน็ตไม่ค่อยดีมันไหนหนอะค่ะโอเมนเรว่าบจ่ายค่าเน็ตเลยกระจายปกติละแต่เน็ตมันไม่ค่อยดีเนาะโอเค โอ้โห โอ้ไว้มาแต่บ่แตก บ่เป็นอย่างเพราะว่า เขาสามารถเก็บไว้ไปเรื่อยๆ ได้เนาะคะ่ะ ย้ำสองคนว่าอย่างเสือเต้นวะ ไว้มีตัวซ้อยหลายเนาะเพราะว่าบางเทียไว้มันไม่ได้ตกลงมาหรอก แต่ว่ามันดันแบบ โตที่ว่ามันจะได้อะลงมาให้ บิ๊กวินมาค่ะแปดร้อยบาทได้ก้อนทอง เดี๋ยวรอบหนาเสียงนับก้อนทองใส่เวลานะเออ นับก้อนทองซื้อมันง่ายไป สวย สวย โอ้ย โอ้ย เออ เออดันละยกมา200บาทค่ะ โอเค บอม้าอีก โอ้ โอเคตะโพกมา เออละมาแล้วค่ะตะโพกค่ะ สวย เออวายลงมาช่องนึงสวยงามโอ้โหเต็มช่องในรอบ เอ่อในรอบที่สอง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 แต่มันต้องเข่าแท้ๆล่ะ เกมเสือมันต้องมีแตกแน่ล่ะ มันไม่ได้แบบหนาเกียดจนแบบว่าเข่าเลยเนาะค่ะ หากสมมติว่าแห้งช่องหลายเนี่ยแห้งเข่ายากเขาว่าอย่างไรแห้งแตกยาก หากช่องหน่อยโอกาสมันเข่าเลยมันสิหลายกว่าเนาะค่ะ แต่มันสิแตก เอ่อคนว่าอย่างไรไม่ค่อยหลายบันไดเนาะ เฮ้ยช่องหลายดิมันจังไรไม่ค่อยหลาย ช่องหน่อยยนี่มันได้หลายมันรู้สิ ถ้าสมมติเทียบกับเกมแมวนี่ หนูนะสูสีนะ กับเกมเสือเออยกมา ถามว่ามักเกมไหนมาก็กัน กับมักทั้งแมวทั้งเสือเนาะค่ะ แมวเวลาแตกคอมโบมันดี เวลามันแบบคุ้นลงมาเรื่อยๆไอ้แมวท้องตกลงมาเนี่ย ดีอยู่นะ เกมแมวเป็นเกมแรกๆที่หนูน้าเล่นเลยเนาะค่ะแต่ว่าห้าสิแบบเกมแรกอีดีก็ต้องเป็นโลมาเนาะสวย ยกมาค่ะได้หาร้อยเอ้ามาอีกแล้วอีกหาร้อยค่ะไม่ค่อยเล็งค่อยดันไปบอฟาวนวค่ะเออโอ้โหเชี่ยไหมอย่างวะเนี่ยแตกนอกแล้วค่ะมาแบบงงๆโอเค ก็ได้อยู่นะเอาข้างเสยมันเป็นน้ำอย่างเออมันเป็นน้ำเน็ตดูนะแท้ๆหาพันบาทแล้วค่ะโอเค 6กพันมันเป็นแบบนุ่งๆกระตุกกระตุกแน่จังหน่อยเนาะ เออไปที่เก้าค่ะไปสองร้อยโอเค ช่วงนี้หนูนะเจ็บคอว่ะ เป็นอย่างว่าโวว่าได้เป็นดอกโควิดอ่ะอาจจะเป็นเพราะ เอ่อ เปิดแอร์นอนเนาะหนูนะไม่ค่อยเปิดแอร์นอนนะ พอว่าตื่นขึ้นมาแล้วมันเจ็บคอ โอเคเงินนนึงละ โอเคไปขออนุญาตเป่าไม้นะคะ เป็น4ี่ร้อยบาท เห็นได้ประมาณ สองรอบครึ่งหาบ่เข่าเลยนะ แต่มันต้องเข่าละเออ โอกาสเข่ามันก็หลายอยู่นะเกมเสือบอแมนว่าสิบ่แตกเลย เกมที่หมุนแล้วบ่ค่อยเข่าอีหลีอ่ะ เกมสาวถามว่าหนูน้าย่างซังเลย โอ้โหไม่อย่างเลย โอ้โห แปดพันบาท มันข้างแล้วค่ะ ลากเทียนอเลนไปข้างไปกะเซ็งอยู่นะเหมือนอารมณ์เล่นอะเอาง่ายๆโอเคอุ้ยคันคอว่ะสีไออยู่เนี่ยหนึ่งมือหนึ่งพันบาท ขึ้นขึ้นลงลงเอาละวะมาเดินไปเรื่อย ๆ ค่ะเฝ้าแต่ก็ ขี่ข้านเลนแล้วนะ เพราะว่า บางจังหวะมันมีแบบกระตุกมันข้างอะ่ะ สวยเออ ได้ซองค่ะมาได้บ่ได้รอบนี้หนูนะกับซีเซาเลยก็แล้วกัน มาดิโอ้ยอีกันเดียวมาว่ะ อีกันเดียวว่ะสวยโอ้โหเชี่ยมาว่ะเฮ้ยได้ว่ะโดนโดนเข่าเทียนแล้วค่ะสองส่วนมากมันจะเป็นตะโพกกับสมเออโอเคเดี๋ยวหนูนะค่ะขอพอสักนิดก็แล้วกันเนาะค่ะเพราะว่ามันมีบางจังหวะที่ว่ามันค้างมันกระตุกหนูนะไม่ค่อยมากปันไหน